สวัสดีค่ะ ทุกท่านทราบไหมคะ ว่าเราสามารถสร้างคำถามในแบบทดสอบ ได้ทั้งแบบปรนัยและอัตนัย โดยใช้ Google Form หลังจากโพสต์คำถามที่สร้างขึ้นแล้ว ผู้สอนสามารถติดตามจำนวนผู้เรียนที่ตอบคำถามในสตรีมชั้นเรียนได้ นอกจากนี้ ผู้สอนยังสามารถร่างคำถามที่จะโพสต์ในภายหลัง และโพสต์คำถามถึงผู้เรียนเป็นรายบุคคลได้ด้วย หลังจากที่ผู้เรียนทำงานเสร็จและส่งเข้ามาแล้ว ผู้สอนสามารถให้คะแนนและส่งงานคืนให้กับผู้เรียนได้ เรามาเริ่มเรียนรู้การสร้างชิ้นงานที่แนบแบบทดสอบเลือกตอบกันก่อนนะคะ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 คลิก classwork คลิก บวก create เลือก quiz assignment จะปรากฏหน้าต่างให้ป้อนรายละเอียดชิ้นงานโดยมีรายละเอียดดังนี้ for ระบุห้องที่โพสชิ้นงานหรือเลือกทุกชั้นเรียน และระบุการส่งให้ผู้เรียน title ชื่อชิ้นงาน Instruction Optional รายละเอียดคำสั่งหรือคำชี้แจง Point คะแนน Deal กำหนดวันส่งงาน Topic หัวข้อหรือประเด็น Blank Quiz สร้างแบบทดสอบแบบเลือกตอบด้วย Google Form คลิกเพื่อแนบไฟล์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ คลิกเพื่อแนบไฟล์จาก Google Drive คลิกเพื่อแนบวิดีโอจาก YouTube คลิกเพื่อแนบลิงก์ หรือถ้าต้องการลบชิ้นงาน คลิกสัญลักษณ์ถังขยะ เมื่อเรียบร้อยให้คลิก Assign จะมีเมนูย่อยให้เลือก Assign โพสชิ้นงาน Schedule โพสต์เก็บไว้โดยระบุวันที่และเวลาที่โพสต์ชิ้นงานเพื่อสร้างไว้ล่วงหน้าเซฟรับบันทึกไว้เพื่อเรียกมาใช้งานจริงในภายหลัง เมื่อเราบันทึกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว ในการสร้างแบบทดสอบแบบเลือกตอบ ให้คลิก blank quiz ระบบจะปรากฏหน้าต่าง blank quiz ให้คลิกตรง blank quiz เพื่อใส่ชื่อแบบทดสอบ form description เพื่อใส่คำอธิบายแบบทดสอบ คลิก Untitled Question เพื่อใส่ข้อคำถาม ให้สังเกตด้านขวามือจะต้องเป็น multiple choice เท่านั้น เพื่อระบุในการสร้างคำถามแบบเลือกตอบ คลิก Option 1 เพื่อใส่คำตอบ หากต้องการใส่รูปภาพ คลิก สัญลักษณ์ add image จะปรากฏหน้าต่าง ดังนี้ อัปโหลด อัปโหลดไฟล์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ take snapshot จับภาพจากกล้องเว็บแคม by URL ตำแหน่งที่ภาพอยู่บนอินเทอร์เน็ต your album เลือกรูปจากอัลบั้มใน Google Photo Google Drive เลือกรูปจาก Google Drive เสิร์ชค้นหารูปจากอินเทอร์เน็ต เมื่อเราเลือกรูปภาพแล้ว คลิก select จะปรากฏรูปภาพในข้อคำถาม คลิก add option ซึ่งจะแสดงเป็น option 2 เพื่อระบุตัวเลือกต่อไปทำอย่างนี้จนได้ตัวเลือกคำตอบครบถ้วนตามต้องการ จากนั้น ให้คลิก Answer Key แล้วคลิกตัวเลือกที่ระบุเป็นตัวเลือกที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุด จะปรากฏเครื่องหมายถูก จากนั้นคลิกตรง Point เพื่อกำหนดค่าคะแนน คลิก Edit Question เพื่อกลับมาจัดการข้อคำถาม เมื่อต้องการเพิ่มคำถาม ให้คลิกเครื่องหมายบวก add question ตรงด้านขวามือ ระบบจะเพิ่มคำถามให้ แล้วใส่รละเอียดคำถามและตัวเลือกคำตอบ สำหรับเครื่องมือด้านขวามือมีรายละเอียดการใช้งานดังนี้ add question เพิ่มข้อคำถาม import question เป็นการเพิ่มข้อคำถามจากไฟล์ add title and description เป็นการเพิ่มคำอธิบาย add image เพิ่มรูปภาพ add video เพิ่มวิดีโอจาก YouTube add section เพิ่มการแบ่งส่วนของข้อคำถาม เมื่อสร้างแบบทดสอบเสร็จแล้ว สามารถปิดหน้าต่าง b l a n k q u i t ได้ แล้วคลิก Assign จะเห็นว่าตรง Classwork จะมีแบบทดสอบที่เราสร้างขึ้น เป็นอย่างไรบ้างคะ สร้างแบบทดสอบแบบเลือกตอบกันได้แล้วใช่ไหมคะ จะเห็นว่าในการสร้างแบบทดสอบแบบเลือกตอบนี้ จะมีการนำ Google Form เข้ามาช่วยให้สร้างแบบทดสอบได้ง่ายขึ้น ลองทำกันดูนะคะ